Yo, yo, yo, yo, Let's look at, they Yeah. to the รู้ว่าที่อยู่ในของเรานะ gì không บัตรธรรมดานะเนี่ยบัตรธรรมดาขนาดนี้นะฮะภาพภาพขอบคุณเสียงดนตรีขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะเราบัตรธรรมดาขนาดนี้ ญาณไปถูก Yeah. don't mind. สี่คนนี่มาดันเหมาสี่คนเลยเอ้โเยอะไปจ้าฟ้านนองฝั่โน้นพี่อยู่ฝังนี้ ค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะรอบบัตรธรรมดา10บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเชิญด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะก็เข้าสู่บรรยากาศท้ายๆในค่ำคืนนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานเครื่องเสียงแล้วก็เวทีด้วยขอบคุณพี่ๆทีมงานนะฮะวีเอ็นอินเตอร์กรุ๊ปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านและขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่สพเก่งกระจนด้วย